การอ่านมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวัน แต่เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วนั้น เราต้องยอมรับว่าแต่ละคนก็ย่อมได้รับประโยชน์จากการอ่านแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะระดับความสามารถในทักษะการอ่านของแต่ละคนมีความแตกต่างกันนั่นเอง คนที่มีประสบการณ์ทางการอ่านมากกว่า ย่อมได้รับประโยชน์ได้มากกว่า แต่ทักษะการอ่านย่อมเพิ่มพูนได้ หากเรามีการฝึกฝนอย่างถูกวิธี วันนี้ อาจารย์มีวิธีการฝึกฝนที่เรียกว่า กระบวนการพัฒนาการอ่านมาให้ทุกคนได้ฝึกกันนะครับ เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการอ่านมากที่สุด ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กระบวนการพัฒนาการอ่าน วันนี้อาจารย์มีเพื่อนมาแนะนำด้วยครับ เชิญแนะนำตัวเลยครับ สวัสดีครับ ผมชื่อน้องฮูกครับ วันนี้จะมาขอเรียนรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาการอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ยินดีครับ น้องฮูกว่าแต่น้องฮูกชอบอ่านหนังสือประเภทไหนครับ น้องฮูกชอบอ่านสารคดีท่องเที่ยวครับ อาจารย์พี่อาร์ตเหมือนทำให้เราได้ไปเที่ยวหลาย ๆ ที่ในโลก โดยที่เราไม่ต้องเดินทางเลยครับ แถมยังได้รับเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ด้วยครับ โอ้โห น่าสนใจมากครับ งั้นน้องฮูกต้องตั้งใจฟังหัวข้อวันนี้ให้ดีเลยนะครับ เพื่อจะได้นำเอาไปปรับใช้เวลาที่น้องฮูกอ่านสารคดีครับ ได้เลยครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ กระบวนการการพัฒนาการอ่านมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นก่อนอ่าน 2. ขั้นขณะอ่าน และ 3. ขั้นหลังอ่านครับ อืมมีแค่ 3 ขั้นตอนหรอครับ แค่นี้จะพัฒนาการอ่านได้หรือครับ อาจารย์พี่อาร์ตจะเย็นๆสิครับ น้องฮูก เดี๋ยว อาจารย์จะอธิบายแต่ละขั้นตอนให้ฟังอย่างละเอียดเลยครับ ได้ครับ น้องฮูกจะตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ครับ 1. ขั้นก่อนอ่าน เป็นขั้นที่ผู้อ่านเตรียมพร้อมก่อนเริ่มอ่าน ควรทำกิจกรรมที่แสดงว่า เตรียมตัวเตรียมใจที่จะอ่านในตัวอย่างต่อไปนี้ โดยกำหนดจุดประสงค์ไว้ด้วยการเขียน หรือด้วยวิธีกำหนดไว้ในใจว่า จะอ่านเพื่อความรู้ จะอ่านเพื่อเก็บความคิด หรือจะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น อืมแล้วถ้าน้องฮูกเลือกจุดประสงค์ของการอ่านว่าน้องฮูกจะอ่านเพื่อความรู้ แล้วน้องฮูกก็ไปขั้นตอนที่2ได้เลยใช่ไหมครับ อาจารย์พี่อาร์ตยังครับน้องฮูกน้องฮูกต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เมื่อเลือกจุดประสงค์ได้แล้ว เราต้องเตรียมตัวก่อนอ่านอย่างไร ต้องเตรียมยังไงหรอครับ อาจารย์พี่อาร์ต ก็อย่างเช่น ถ้าผู้อ่านเลือกจุดประสงค์ว่า อ่านเพื่อเก็บความรู้หรือความคิด ผู้อ่านก็จะต้องเตรียมทบทวนวิธีอ่าน และเลือกอีกว่าจะอ่านเพื่อสรุปความ เอาแต่สาระสำคัญ จะเอาเพื่อความเข้าใจ เพราะจะเก็บรายละเอียดบางอย่างด้วย หรือจะอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อผู้อ่านจะได้เลือกวิธีอ่านให้ถูกต้องตามจุดประสงค์และงานเขียนด้วยยังไงล่ะครับโหยากจังครับ ใช่ไหมครับ ดังนั้นเราถึงต้องมีกระบวนการพัฒนาการอ่าน เพื่อเสริมทักษะในการอ่านของเราให้ดียิ่งขึ้นยังไงล่ะครับ ต่อมาน้องฮูกต้องเขียนไว้ก่อนว่า เรื่องที่กำลังจะอ่านนี้ น้องฮูกรู้หรือเข้าใจอะไรไปบ้างแล้วครับทำไมต้องเขียนล่ะครับ อ่านเลยไม่ได้เหรอ ก็เมื่อเราอ่านจบแล้ว จะประเมินได้ว่า เราจะได้อะไรเพิ่มจากการอ่านครั้งนี้บ้างยังไงล่ะครับ อ๋อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเราด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องแล้วครับ จากนั้นเขียนไว้ก่อนว่าเราอยากรู้อะไร ขียนเพื่ออะไรล่ะครับ ก็เพื่อว่าถ้าเราอยากได้อะไรจากเรื่องที่กำลังอ่าน เมื่ออ่านจบก็จะประเมินได้ว่า เราได้คำตอบตามที่เราต้องการหรือไม่ เช่น เราตั้งจุดประสงค์ไว้เพื่อความรู้ เราก็จะได้รับความรู้ หรือตั้งจุดประสงค์ว่าต้องการรายละเอียด เราก็จะได้รายละเอียดของเรื่องที่กำลังอ่านได้อย่างครบถ้วนยังไงล่ะครับ อ๋อการทำแบบนี้ จะได้ทำให้เราได้รับความรู้ตรงตามที่เราต้องการมากขึ้นใช่ไหมล่ะครับ ใช่แล้วครับน้องฮูกและขั้นตอนสุดท้าย ถ้าเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ก่อนอ่านควรศึกษาฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์นั้นๆ ก่อน เพื่อจะได้เตรียมแบ่งจังหวะการอ่าน เสียงหนัก เสียงเบา เสียงสั้น หรือเสียงยาว และการเอื้อนเสียงให้เป็นไปตามลีลาของคำประพันธ์ที่อ่านนั้นครับ ฉันทลักษณ์คืออะไรหรือครับ ฉันทลักษณ์ก็คือลักษณะบังคับของการแต่งคำประพันธ์ เช่น การใช้คำการใช้เสียง การใช้สัมผัสนอก สัมผัสในของคำประพันธ์ชนิดต่างๆคำประพันธ์ชนิดใดก็ย่อมมีฉันทลักษณ์การแต่งในแต่ละแบบ เช่น ฉันทลักษณ์ของกรอนสุภาพก็จะมีลักษณะการบังคับการใช้คำสัมผัส แบบนี้ครับ อ๋อ เวลาอ่านจะได้เว้นวรรคตอนได้ถูกต้องใช่ไหมล่ะครับ เก่งมากครับน้องฮูก นอกจากนี้ยังช่วยให้การออกเสียงมีความไพเราะด้วยนะครับ ขั้นที่ 2 ขั้นขณะอ่าน ขั้นนี้เป็นขั้นที่สำคัญที่สุด น้องฮูกต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องที่อ่านเท่านั้น แล้วปฏิบัติตามจุดประสงค์ในการอ่านที่กำหนดไว้ในขั้นก่อนอ่านนะครับ ขั้นนี้ไม่น่าจะยากนะครับ อาจารย์พี่อาร์ตไม่ยากเลยครับน้องฮูก เพียงแค่ต้องมีสมาธิเท่านั้นครับ ขั้นที่2ฮูกทำได้สบายมากเลยครับ ไปขั้นต่อไปเลยครับอาจารย์พี่อาร์ตครับผมงั้นไปขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะครับ ขั้นสุดท้ายคือขั้นหลังอ่าน เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นขั้นที่จะทำให้ผู้อ่านมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ได้อย่างชัดเจน เปรียบได้กับการประเมินผลจากการอ่านนั่นเองครับ กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติมีหลายอย่างด้วยกันนะครับ น้องฮูก มีอะไรบ้างครับ อาจารย์พี่อาร์ตงั้น เดี๋ยวอาจารย์จะขอแยกเป็นข้อๆเพื่อให้น้องฮูกและผู้เรียนทุกคนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดีไหมครับ ดีครับ ข้อแรกทำตามที่ได้ตั้งจุดประสงค์ไว้ในขั้นก่อนอ่าน ดังเช่นตารางนี้นะครับ อ๋อ ถ้าเราตั้งจุดประสงค์เพื่อเก็บสาระสำคัญ สิ่งที่เราจะทำได้หลังจากอ่านจบก็คือ เขียนย่อเรื่องเล่าเรื่องย่อให้ผู้อื่นฟัง บันทึกหรือทำแมปปิ้งใช่ไหมล่ะครับ อาจารย์พี่อาร์ตถูกต้องแล้วครับน้องฮูกเมื่ออ่านจบแล้ว เราต้องสามารถทำตามที่เราตั้งจุดประสงค์ไว้ให้ได้ จึงจะเรียกว่าเสร็จสิ้นกระบวนการครับ ข้อ 2. นำความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาเปรียบเทียบ แล้วประเมินผลการอ่านของเราว่า การอ่านครั้งนี้ได้ประโยชน์แค่ไหน การอ่านได้ช่วยพัฒนาความรู้ ความคิด หรือวิจารณญาณของเราหรือไม่นะครับน้องโฮกทำแบบนี้จะทำให้เราได้ทราบว่าเราได้ความรู้และได้ใช้ทักษะในการอ่านแบบใดบ้างใช่ไหมล่ะครับ ถูกต้องแล้วครับ นอกจากได้ความรู้ใหม่แล้ว ยังได้ฝึกใช้ทักษะการอ่านต่างๆ อีกด้วยนะครับ ข้อ 3. นำสิ่งที่อยากรู้ซึ่งเขียนไว้ในขั้นก่อนอ่าน มาเปรียบเทียบกับสารที่อ่าน เพื่อหาคำตอบที่เราต้องการว่า ได้คำตอบครบหรือไม่ ถ้าได้ครบแล้วก็ดับว่าเป็นการอ่านที่ให้คุณค่ากับเราแล้วครับอ๋อถ้าเราตั้งจุดประสงค์เพื่อเก็บสาระสำคัญ สิ่งที่เราจะทำได้หลังจากอ่านจบก็คือ เขียนย่อเรื่องเล่าเรื่องย่อให้ผู้อื่นฟัง บันทึกหรือทำแมปปิ้งใช่ไหมล่ะครับ อาจารย์พี่อาร์ตใช่แล้วครับ วิธีนี้จะทำให้เราไม่ลืมจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ก่อนการอ่านนะครับ มีอีกไหมล่ะครับอาจารย์พี่อาร์ตมีอีกหนึ่งข้อครับ ไปต่อกันข้อต่อไปเลยนะครับ ข้อ 4 การอ่านจะช่วยพัฒนาชีวิตได้อย่างที่เราเชื่อกันหรือไม่ ผู้อ่านจะต้องนำสิ่งที่ได้จากการอ่านนั้น ไปใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวันครับ อย่างไรล่ะครับ ก็อย่างเช่นนำไปวางแผนชีวิตครอบครัว นำไปใช้ในการทำงาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ การวางแผนการศึกษาเป็นต้น ถ้าเราปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการอ่านแล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองก็นับได้ว่าการอ่านช่วยพัฒนาชีวิตเราได้จริง ๆครับ อ๋อ คือการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมล่ะครับ ใช่แล้วครับ เก่งมากเลยน้องฮูก เป็นไงบ้างครับน้องฮูก กระบวนการพัฒนาการอ่านยากไหมครับ ไม่ยากเลยครับ อาจารย์พี่อาร์ตถ้าไม่ยากก็อย่าลืมนำไปฝึกบ่อย ๆนะครับ ผู้เรียนท่านอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ฝึกให้มาก ก็จะยิ่งชำนาญมากนะครับ ถูกต้องแล้วครับ งั้นน้องฮู้ขอตัวไปหาหนังสือเพื่อฝึกกระบวนการพัฒนาการอ่านก่อนนะครับ ครับผม เจอกันครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ